สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเสื้อรหัส MF054 จะเป็นเสื้อลายหกเหลี่ยมพี่เมย์จะสาธิตการถัก เป็นดอกหกเหลี่ยมตัดไหมปกตินะคะ ความพิเศษของเสื้อตัวนี้ก็คือใน EP หนึ่ง พี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักคอเสื้อ เราจะถักต่อดอกหกเหลี่ยม โดยที่ถักต่อจากคอลงมา ลักษณะการถักจะคล้ายๆกับเสื้อท็อปดาวตรงที่เป็นคอเสื้อ เราจะถักไม่เหมือนกับตรงที่เป็นหน้าอกแล้วก็ลำตัว เราจะถักเป็นดอกห้าเหลี่ยมนะคะ แต่ว่าลายตัวเสื้อทั้งหมดจะเป็นหกเหลี่ยมสำหรับคลิปที่สาธิตวิธีการถักดอก ถ้าคุณต้องการถักให้คุณดูที่รหัส CRO 0 8 4นะคะ พี่เมย์จะลงลิงก์ไว้ ลักษณะของดอกออกมาดอกจะหน้าตาแบบนี้ ลิงก์จะอยู่ตรงข้างล่างนะคะ ตรงใต้คลิปวิดีโอค่ะ รหัส CRO 084สำหรับ MF 054พี่เมย์ไม่ได้สาธิตวิธีการถักดอกให้ดู ก็ตามคลิปไปนะคะ เราจะมาเริ่มถักตรงคอเสื้อเลย ไหมที่พี่เมย์ใช้ เข็มที่พี่เมย์ใช้ เดี๋ยวมีแนะนำนะคะ เรามาดูอุปกรณ์ค่ะ ไหมที่ใช้ถักนะคะ พี่เมย์ใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบ เตรียมไหมไว้ทั้งหมด300กรัมต่อเสื้อแขนสั้น แล้วก็ความยาวประมาณสะโพก นะคะ หัวเข็มพี่เมย์ใช้หัวเข็ม1.6มิลค่ะในการถัก ขนาดของหัวเข็มคือตรงมือที่พี่จับอยู่ด้านบนตรงนี้ ไม่ใช่ตรงที่เกี่ยวนะคะ เป็นตรงนี้ ตรงแท่งสีขาวๆตรงนี้ เวลาเราใช้เข็มโครเชต์มันมีผลกับขนาดของโซ่แล้วก็ห่วง เวลาเราถักเราควรจะใช้วิธีดันหัวเข็มแล้วดึงกลับ มันจะทำให้เราได้งานออกมา ขนาดเท่ากับเข็มที่เราใช้ หัวเข็มที่แนะนำสำหรับไหมเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบนะคะเป็นไหมอะไรก็ได้นะคะ ที่เป็นเส้นขนาดเดียวกัน พี่เมย์ไม่ได้เน้นยี่ห้อตรงนี้ของพี่ใช้จะเป็นซัมเมอร์ซอฟเบอร์ยี่สิบข้อต้อนคุณก็ใช้ได้ หัวเข็มที่แนะนำก็คือหัวเข็มขนาดหนึ่งจุดห้าหรือหนึ่งจุดหกมิลพี่เมย์ใช้หนึ่งจุดหกค่ะ ถักสบายย ขนาดต้นแบบ ส่วนกว้างที่สุดของร่างกายนะคะ ส่วนกว้างที่สุดของร่างกาย พี่เมย์ถักหนึ่งร้อยเซน อันนี้คือกว้างของตัวเสื้อนะคะ ความกว้างของตัวเสื้อวัดส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกาย อย่างแรกเลย ให้เราถักดอกหน้าตาออกมาแบบนี้ก่อน เป็นดอกหกเหลี่ยม ดอกหกเหลี่ยมนี้รหัส CRO 084ถักตามคลิปที่พี่แจ้งไว้ได้เลย ถักออกมาหน้าตาสมบูรณ์ ตัดไหมหน้าตาแบบนี้ แล้วเวลาวางดอกเราจะวางแบบนี้ค่ะ เวลาเราต่อดอกหกเหลี่ยม ถ้าต่อด้านนี้เขาเรียกต่อด้านสัน นี่นะคะ ถ้าเอาดอกต่อเข้า ฝั่งนี้เรียกสัน ฝั่งนี้เรียกมุมค่ะ นี่นะคะ มุมมันจะต่อได้แบบนี้ ตรงนี้จะเป็นสัน ถ้าความสูง ความสูงวัดแบบนี้ วางให้มันทัดลง แล้ววัด ของพี่นะคะ ความสูงได้แปดจุดห้าความกว้างค่ะ ความกว้างวางแนวนี้ ความกว้างก็ได้แปดจุดห้าเท่ากันพี่ปัดเป็นเก้านะคะ ตัวนี้สัน สันได้ห้าเซนค่ะ ความกว้างของดอกมีผลกับการคำนวณรอบตัวเสื้อ ขนาดดอกที่เราถักตรงนี้เวลาเราต่องานเสร็จแล้ว แล้วเรารีดมันจะยืดออกมาได้นิดนึงนั่นแสดงว่าถ้าดอกเป็นดอกแปดเซนครึ่ง เวลารีดมันจะได้ออกมาถึงเก้าเซน พี่ใช้หนึ่งร้อยเซนหารด้วยเก้านะคะหนึ่งร้อยเซนหารด้วยเก้าเราจะได้สิบเอ็ดจุดหนึ่งสิบเอ็ดจุดหนึ่งพี่ปัดเป็นสิบสอง เพราะว่าเสื้อเราจะแบ่งออกเป็นสอง สองด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะคะสิบสองหารสองจะได้ด้านหน้าหกด้านหลังหกพอเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย เราก็มาดูว่าแขนเราจะใช้กี่ดอก แขนเสื้อนะคะ พี่เมย์ใช้สี่ดอก แขนเสื้อซ้ายขวาได้สี่ดอก เราจะได้คอเสื้อที่เราต้องการถัก สี่บวกหก บวกสี่ บวกหก หกตรงนี้คือรอบอกให้เราหารอบอกก่อน รอบอกจะหาจากชิ้นนี้นะคะ ดอกหกเหลี่ยม ดอกหกเหลี่ยมมีหกกลีบนะคะ ตรงกลาง เราจะได้รอบอกก่อน หารอบอกเสร็จแล้ว เรามาบวกเพิ่มอีกแปดแปดแบ่งเป็นแขนซ้ายสี่แขนขวาสี่ เราจะได้จำนวนดอกคือยี่สิบ ทีนี้ถ้าของคุณเป็นคนหน้าอกใหญ่นะคะ เพิ่มดอกได้ไหมเพิ่มดอกได้ ให้เพิ่มตรงถ้าหน้าอกใหญ่ แต่แขนไม่ใหญ่ เพิ่มตรงหน้าอกค่ะ เพิ่มเป็นเจ็ดกับเจ็ดจำนวนแขนเท่าเดิมก็เท่ากับว่าตัวดอกจะเป็นยี่สิบสองดอก ทีนี้ถ้าใหญ่ อกใหญ่ แขนใหญ่ เพิ่มสี่ดอกค่ะ ตัวเลขมันจะเปลี่ยนเป็นห้า เป็นเจ็ด เป็นห้า เป็นเจ็ด ลดได้ไหม ลดได้ ขึ้นอยู่กับขนาดดอกนะคะ ขึ้นอยู่กับรอบอก ถ้าจะลดลง คุณก็ลองคำนวณดูว่า ถ้าแขนสี่ ตรงนี้เป็นห้า ตรงนี้เป็นสี่ ตรงนี้เป็นห้า เอาห้าบวกห้ารวมกันนะคะ คุณได้รอบอกไหม ยึดจากรอบอก หรือส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายของคุณเป็นหลัก พี่เมย์จะเริ่มคอยี่สิบดอก โดยการถักดอกห้ากีบหรือห้าเหลี่ยม รอบตัวเราได้สิบสองนะคะ เลขตัวนี้อันเดียวกัน แขนได้สี่เอามาจากตรงนี้ค่ะ รอบตัวกับแขนตรงนี้พี่ได้มาจากหกบวกกับหกเป็นสิบสองแขนก็คือข้างละสี่ดอก EP หนึ่งพี่เมย์จะสาธิตวิธีการถักตรงที่เป็นสีเหลืองเนี่ยค่ะ ถักดอกห้าเหลี่ยม แล้วต่อวนวงกลมค่ะ ข้อมูลที่เป็นภาพนิ่งนะคะ ที่พี่อธิบายไปก็สามารถตามได้ที่ YouTube ข้างล่างนะคะ ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอจะมีบอกไว้ว่า ลงไว้ที่ไหน พี่เมย์จะเอาลงไว้ที่แฟนเพจของพี่เมย์ แฟนเพจพี่เมย์ชื่อเมทินีแฮนด์เมดอัลบั้มคือ MF054 ตรงนี้พี่ไม่ได้สาธิตวิธีการถัก ดอกอันนี้เป็นดอกห้ากีบห้ากีบนับยังไง ให้คุณดูตรงกลางค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมเทคนิคการถักจะเป็นอย่างเดียวกันกับ หกกีบ แตกต่างกันตรงที่ว่าหกกีบข้างในมีหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกให้เราถักหกกีบออกมาก่อนเพื่อคำนวณอก แล้วตรงนี้เราจะเริ่มถักคอเสื้อ ถักห้ากีบ พอถักห้ากีบเสร็จแล้วนะคะ ด้านที่เราจะ เอาไปเชื่อมต่อ เราจะเชื่อมต่อสองกีบบน ให้เราถักสามกีบออกมาหน้าตา แบบนี้ พอเราถักสามกีบแบบนี้ วิธีถักพี่ไม่ได้สาธิตนะ ให้เราถักดอกออกมา ให้ย้อนกลับไปดูที่คลิปรหัส CRO 084เราจะเริ่มเอาไปต่อดอก ตรงนี้นะคะเราจะถักพันหัวเข็มสองครั้ง พี่จะบอกเทคนิคของการถักปุ่ม โซ่สามปกติเวลาเราแทงปุ่ม เราจะแทงแทงทะแยงแล้วเราดึงผ่าน มันมีวิธีอีกวิธีดึง ดึงออกมาแล้วถักซิงเกิลแบบนี้จะถักง่าย ด้านที่เราจะต่อเราจะใช้ อันนี้เราถักสี่ปุ่ม ตรงนี้มีทั้งหมดเจ็ดปุ่มนะคะ หนึ่งสองสาม สี่ ห้า หกเจ็ดเราถักสี่เราจะเอาปุ่มที่ห้าต่อครั้งที่หนึ่งปุ่มที่ห้าค่ะ หลักที่ห้า วิธีต่อ อันนี้พอดีพี่เมย์ต่อยาวมาแล้ว วิธีต่อนะคะ วางดอกหน้าหน้าตาแบบนี้ ห็นไหมฮะด้านบนขึ้น วิธีวางดอกจะเหมือนกระดอกหกเหลี่ยม ด้านบนหนึ่งกลีบ ด้านข้างสองกลีบ ด้านข้างสองกลีบ เราต่อเข้าด้านนี้ นี่นะคะ ต่อครั้งที่หนึ่ง ต่อครั้งที่หนึ่งที่จุดที่ห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงค่ะหันหลังชนกันเวลาเราต่อนับจุดใหม่ นับจุดให้ดีนะหนึ่งสองสามสี่ ห้าเราเชื่อมตรงจุดที่ห้า งานที่เราถักอยู่ ถักปุ่มที่ห้าเหมือนกัน โซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ ตรงที่เราเชื่อมต่อ งานจะต้องหันหลังชนกัน ด้านนี้เป็นด้านถูก ด้านถูกเนื้องานจะสวย ด้านผิดเนื้องานจะเป็นแบบนี้หันหลังชนกัน แทง ดึงผ่านออกมา พอดึงผ่านเสร็จแล้วโซ่หนึ่ง โซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะ เราถักซิงเกิล แทงค่ะ ดึงออกมาสิงเกิลเชื่อมจุดที่หนึ่งที่ปุ่มห้า ต่อไปปุ่มหกค่ะ ปุ่มหกเราก็จะเชื่อมกีบที่ทำการเชื่อมตรงคอ กีบที่หนึ่งเชื่อมด้วยปุ่มที่ห้ากับปุ่มที่หกปุ่มที่หกค่ะ เชื่อมตำแหน่งตรงกันตำแหน่งแทงค่ะ ดึงผ่านออกมา แล้วถักโซ่หนึ่งถ้านับโซ่มันจะได้เป็นโซ่สาม แทงทะแยงตรงนี้ แทงทะแยงแล้วถักซิงเกิล ถักซิงเกิลปุ่มเรามีทั้งหมดเจ็ดปุ่ม เราถักปุ่มสุดท้ายปุ่มที่เจ็ด โซ่สาม แทง ดึงผ่าน ดึงซิงเกิลนะคะ แล้วตรงนี้เวลาลงมันจะนับหนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ลงระหว่าง ตัวห้ากับตัวที่หก ถักซิงเกิลค่ะ แล้วทำอีกกีบสุดท้าย ดอกที่เราถักอยู่เป็นด้านซ้ายมือนะคะกีบหนึ่งกีบสองกีบสามกีบสี่เชื่อม ต่อไปกีบที่ห้าค่ะ หลักที่หนึ่ง ไม่เชื่อมกีบที่สองของการเชื่อมเราจะใช้หลักที่สองกีบที่หนึ่งเราใช้หลักที่ห้า เดี๋ยวจะให้ดูนะคะ ตอนเชื่อมเสร็จแล้ว เราใช้หลักที่สองในการเชื่อม พลิกกลับไปค่ะนับหนึ่งสองแทงตรงนี้ แทงหลักที่สองที่มันตรงกัน แทง ดึงผ่านออกมาเป็นโซ่สอง ถักอีกโซ่หนึ่งเป็นโซ่สามถักซิงเกิลได้สองปุ่มแล้วนะคะ เชื่อมที่ปุ่มที่สองกับปุ่มที่สาม มันจะเชื่อมสองจุด แทงค่ะ ดึงผ่าน ถักโซ่หนึ่งแล้วถักซิงเกิล ต่อไปไม่ต้องเชื่อม เราก็ถักปุ่มปกติ ถักพันหัวเข็มสองครั้ง โซ่สาม ถักซิงเกิลข้างบน หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ต่อไปตัวที่หก โซ่สาม แทงทะแยงถักซิงเกิลตัวสุดท้ายค่ะ ปุ่มที่เจ็ดพันหัวเข็มสองครั้งตัวที่เจ็ดโซ่สามแทงทะแยง ซิงเกิลปิดงานค่ะ ปิดงานแทงตรงซิงเกิลที่เราเริ่ม แทง ดึงผ่าน แล้วล็อกโซ่ ล็อกโซ่คือการถักโซ่หนึ่ง จุดที่เราเชื่อมต่อ เรามาดูงานเรา วิธีสังเกต อ่า วิธีสังเกตนะ พอเราจับงานแบบนี้เสร็จนะ เราจะเชื่อม เชื่อมเฉพาะมุมด้านนี้ ด้านที่เป็นสัน มันจะเหลือ มันจะเหลือหนึ่งกีบที่ไม่ถูกเชื่อมคือด้านล่าง นะคะ จุดที่เราเชื่อม วิธีสังเกตอีกอันหนึ่งก็คือตรงกลางมันจะเหลืออย่างละหนึ่ง เนี่ยกีบนี้เหลือหนึ่งกีบนี้เหลือหนึ่ง อันนี้เหลือหนึ่ง ฝั่งนี้ก็เหลือหนึ่ง เวลาเราเชื่อม กีบที่หนึ่งที่เชื่อมตรงนี้เชื่อมที่กีบที่เชื่อมที่หลักที่ห้ากับหลักที่หกหลักที่เจ็ดไม่เชื่อม พอเป็นกีบที่สองของการเชื่อม เราจะเชื่อมที่กีบที่เราเชื่อมที่หลักที่สองกับหลักที่สามสี่ห้าหกเจ็ดไม่เชื่อม เราเชื่อมต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆงานเราออกมาจะได้เป็นวงกลมออกมาค่ะ เชื่อมมาเรื่อยๆนะคะ จนมาถึงดอกที่ยี่สิบค่ะ เชื่อมต่อเหมือนกันเลย ดอกต่อไปเราถักงานออกมาหน้าตาแบบนี้ แล้วก็เชื่อมเหมือนกันค่ะ ด้านที่ไม่เชื่อมคือด้านนี้ เหลือเป็นมุมแหลม เชื่อมตรงนี้นะคะสองกีบ เชื่อมเหมือนตรงนี้เลย เราจะต่อดอกห้าเหลี่ยมนะคะต่อมาเรื่อยๆอันนี้เป็นดอกที่หนึ่ง ด้านที่ไม่ถูกต่อของดอกที่หนึ่งคือสองด้าน ดอกที่สองต่อกับดอกที่หนึ่ง ต่อแค่ตรงนี้ ดอกที่สามต่อกับดอกที่สองก็ต่อจุดเดียวกันแล้วไหมตัดที่เดียวกันค่ะนะคะ ต่อวนมาเรื่อยๆจนมาถึงดอกที่สิบเก้า คอมันจะโค้งนะคะ มาดูดอกที่ ยี่สิบ ดอกที่ ยี่สิบจะเชื่อมต่อระหว่างสองดอกนี้ ขวามือเป็นดอกที่สิบเก้าซ้ายมือเป็นดอกที่หนึ่ง มันจะเชื่อมต่อกับดอกที่สิบเก้าก่อนฝั่งทางนี้ แล้ววนมาปิดงาน หน้าตาของดอกที่ยี่สิบจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ เวลาเราเริ่มงาน เราเริ่มตรงกลางด้วยห้ากีบ พอเราถักห้ากีบ จุดที่เราเริ่ม เราก็จะเริ่มตรงกลางถักเหมือนคลิปที่เป็นดอกหกกีบนะคะ ถักวนมา จนมาได้ชุดนี้หนึ่งชุด เราจะเอาตั้งแต่ชุดที่สองไปต่อ อันนี้ชุดที่หนึ่งมีทั้งหมดเจ็ดปุ่ม ชุดที่สองค่ะ เวลาเราต่อเราจะต่อเหมือนกับตอนที่เราต่อดอกที่สองเข้าไปหาดอกที่หนึ่ง จุดที่จะต่อคือปุ่มที่ห้า เราก็ถักงาน เรียงขึ้นมา ก่อนทิปเปิลโคเชโซ่สามซิงเกิลเป็นปุ่ม โซ่สามแล้วก็ ซิงเกิลเสื้อตัวนี้นะคะ จะเป็นการถักดอกแล้วต่อเลย ถักหนึ่งดอกแล้วก็เอาไปต่อ จนได้เป็นเสื้อออกมา ทำได้สองอย่างนะคะ อย่างแรกก็คือ ถักแล้วก็ต่อไปด้วย อย่างที่สองคือถักดอกให้เสร็จก่อนตามจำนวนที่เราต้องการแล้วค่อยเอามาต่อ ทำได้สองแบบ หลักที่ห้า โซ่หนึ่ง แล้วเราก็เอาไปเชื่อมต่อ เราจะเชื่อมต่อกับสองจุดนี้ โดยที่เชื่อมจุดนี้จุดแรก หันหลังชนกันพลิกงานขึ้นมาแล้วนับค่ะ หลักที่ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า ต่อเหมือนกันกับตอนต้นคลิปที่พี่ต่อให้ดู ดึงผ่านแล้วถักโซ่หนึ่ง แทงทะแยง ถักซิงเกิลพันหัวเข็มสองครั้ง หลักที่หกค่ะ โซ่หนึ่ง จุดตรงกัน แทงค่ะ ดึงผ่าน เป็นโซ่สอง ถักโซ่อีกหนึ่ง เป็นโซ่สาม แทงทะแยง แล้วลวก ต่อไปหลักที่เจ็ดพันหัวเข็มสองครั้ง ข้างบนเป็นโซ่สามแทงทะแยง ถักซิงเกิลนับไปห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าลงกลางช่อง ระหว่างหลักที่ห้ากับหลักที่หกถักซิงเกิลพันหัวเข็มสองครั้งมาดูชุดที่สามชุดที่หนึ่งไม่ถูกต่อต่อชุดที่สอง แล้วก็ต่อชุดที่สาม ชุดที่สามเราจะเริ่มเอาหลักที่ไปต่อคือหลักที่สอง หลักที่หนึ่งไม่ต่อ เอาหลักที่สองไปต่อ โซ่หนึ่งตำแหน่งตรงกัน เว้นทางนี้ไว้หนึ่งเหมือนกัน ชุดหนึ่งไม่ต่อ ต่อชุดสองตรงนี้ แทง ดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ถักซิงเกิล แล้วตรวจงานว่าต่อถูกไหม ถ้าต่อถูกตรงกลาง ฝั่งนี้จะมีสอง ฝั่งนี้ก็จะมีสองเหมือนกัน ตรงกลางค่ะ เชื่อมสองจุด หลักที่สองกับหลักที่สามที่เปิลโคเชโซ่หนึ่ง แทง ดึงผ่าน โซ่หนึ่งแล้วถักซิงเกิลเชื่อมต่อเหมือนกัน เราก็ถักงานเราวนมา แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเก็บที่สี่ต่อ ตรงที่ไม่เชื่อม เราก็ถักหลักต่อให้ครบเจ็ดหลัก หลักที่สี่ทิปเปิลโคเชโซ่สามซิงเกิลหลักที่ห้าทิปเปิลโคเชโซ่สามซิงเกิลโคเชถักให้ครบหลักค่ะ แล้วหน้าตางานออกมา จะเป็นแบบนี้ ดอกที่ยี่สิบ หลังจากที่เราเชื่อมต่อฝั่งทางนี้เสร็จแล้ว เราถักจำนวนปุ่มให้ครบตามจำนวนดอก มันจะได้ออกมาทั้งหมดเจ็ดปุ่ม จุดสังเกตคือตรงนี้นะคะ มันจะต้องเหลือสี่สี่ปุ่มที่เราเห็นตรงกลาง แล้วเราก็ถักกลีบต่อไปค่ะ เป็นกลีบรองสุดท้าย กลีบที่สี่กลีบที่สี่เราตรงนี้มันจะเหลือสี่นะคะ เนี่ย ถ้าสังเกตถ้านับหนึ่งสองสามสี่ ตรงนี้ก็เหลือสี่ เพราะฉะนั้นดอกที่สี่เราจะเชื่อมต่อที่จุดที่ห้าเหมือนกัน เราเอากลีบที่สี่นี้นะคะ มาประกบคู่กับดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่งที่เราใส่มาร์กเกอร์ไว้หันหลังค่ะชนกันด้านที่เราจะต่อคือด้านนี้ นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแทงแล้วก็ดึงผ่าน โซ่ ซิงเกิลเราจะเชื่อมต่อที่หลักที่ห้ากับหลักที่หกทริปเปิลโคเชโซ่หนึ่ง แล้วมันจะเหลือหนึ่งปุ่ม แทงดึงผ่าน โซ่หนึ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นซิงเกิลโคเชฝั่งที่เราไปเชื่อมต่อเหลือหนึ่งปุ่ม ฝั่งที่เราถักอยู่ก็จะเหลือหนึ่งเหมือนกัน ถักทริปเปิลโคเชแล้วก็ถักปุ่ม งานจะเหลือแบบนี้ หน้าตาจะเหมือนกันทั้งขวามือแล้วก็ซ้ายมือ นับไปห้า แทงลงไป ถักซิงเกิลโคเชตกีบสุดท้ายค่ะ ถักทริปเปิลโคเชโซ่หนึ่ง ปุ่มนี้ไม่เชื่อม มันจะเหลือหนึ่งกับหนึ่ง เราจะเอาปุ่มที่สองค่ะ ไปเชื่อม ทริปเปิลโคเชโซ่หนึ่งตำแหน่งตรงกันค่ะ หันหลังชน มันจะเหลือปุ่มนี้ เหลือปุ่มนี้นะ ปุ่มที่สองจะถูกเชื่อม ตำแหน่งตรงกันนะมันจะมีอยู่สี่ปุ่มเหมือนกัน สี่ปุ่มคือตรงนี้นะ ตรงกลาง โซ่หนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้แทงซิงเกิลค่ะ เราจะเชื่อมที่หลักที่สองกับหลักที่สาม ตรงปุ่ม ตำแหน่งตรงกันค่ะ แทง ดึงผ่าน นับเป็นโซ่สอง ถักโซ่อีกหนึ่งตัวเป็นโซ่สามถักซิงเกิลโคเชนับปุ่ม หนึ่ง สองสามถักอีกสี่ปุ่ม เราก็จะเชื่อมต่อคอ ออกมาทั้งหมดยี่สิบดอกเรียง กันคอเสื้อพี่เมย์จะแบ่งเป็นแขนสี่ แขนข้างละสี่นะคะซ้ายสี่ขวาสี่ข้างหน้าหกดอก ข้างหลังหกดอก เพื่อที่จะเอา แถว ที่สองของคอเสื้อจะเป็นการเอาดอกหกเหลี่ยมมาต่อ ดอกห้าเหลี่ยมนะคะ จะใช้ เฉพาะตรงคอเสื้อเท่านั้น ตรงนี้ก็จะมีทิปเปิลโคเชสี่หลักโซ่สาม จบงานค่ะ แทงลงไปตรงซิงเกิลที่เราเริ่ม แทงดึงผ่าน แล้วถักโซ่หนึ่งตัดไหมดึงออกมา ดอกที่เชื่อมออกมาจะหน้าตาเหมือนกัน ดอกที่เป็นดอกห้าเหลี่ยม มันก็คือดอกหกเหลี่ยมหายไปหนึ่งด้าน ด้านที่มันหายไปก็คือด้านบน ด้านนี้มันหายไปพอ มันหายไปมันจะกลายเป็นดอกห้าเหลี่ยม จุดสังเกตอีกอันหนึ่งคือ เวลาถัก ตรงกลางจะมีอยู่ห้าแตกต่างจากดอกหกเหลี่ยม ดอกหกเหลี่ยมตรงกลางจะมีอยู่หกตรงนี้เป็นจุดสังเกต ต่อถูกไม่ถูกดูตรงกลาง ตรงกลางตรงนี้จะเหลือทางนี้สองฝั่งนี้สองจุดสังเกตอีกอันหนึ่งคือ ตรงนี้จะมีสี่ปุ่มหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เวลาต่อต่อวนวงกลมของดอกห้าเหลี่ยมกลีบนี้ไม่ถูกต่อ แล้วมันจะเป็นมุม มุมด้านนี้เพื่อที่จะเอาดอกหกเหลี่ยมเข้ามาต่อตรงนี้ ตอนนี้เราก็จะได้งานออกมา เมื่อเราพับครึ่งเราก็จะได้เป็นคอเสื้อแถวที่หนึ่งกว้างๆ คอเสื้อนะคะ กว้างดีกว่าแคบ กว้างเรายังสามารถเก็บเข้าได้ แต่ถ้าแคบเราเพิ่มลำบาก การบ้านที่จะต้องทำสำหรับ MF054 ก็คือ ให้คุณถักดอกห้าเหลี่ยม คำนวณรอบตัวเพื่อหาตัวขนาดดอก ขนาดดอกอาจจะเปลี่ยนไปถ้าไหมเปลี่ยนแล้วก็เข็มเปลี่ยน ถ้าไหมเข็มของคุณเหมือนพี่และรอบตัวเท่าพี่ก็เริ่มเท่ากันได้เลยคือยี่สิบดอกการบ้านอีกหนึ่งอันก็คือก่อนที่คุณจะคำนวณตัวคอเสื้อ คุณต้องถักดอกหกเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้ออกมา ดอกหกเหลี่ยมตรงนี้ รหัส CLO 084พิมพ์ค้นหาที่ YouTube ค่ะ แล้วคุณจะพบคลิป